โอ้โหสวัสดีครับก็คนมันเก่งอ่ะขอโทษขอโทษว้าวเข้ามาแล้วครับเข้ามาพี่ไอ้นายก็คนมันเก่งอ่ะขอโทษขอโทษไม่ได้แดกกูหรอก ไม่ได้แดกคูล็อก กวางตุ้งกำลังเผยามาแล้วครับเข้ามพี่ได้อ้ว้าว

look at you. ขอโทษขอโทษไม่ได้แดกกูหรอกพวกเราจะได้มาพี่ชาิตโอ้ไิ่งได้อีกนิดเดียเอาไปก่อนควรจะโดนว้าว ว้าว ว้าวลุกขึ้นยืน Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Oh,